เพณีกินข้าวใหม่ของชาวมงนี่นะคะ เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยรุ่นปู่ทวดเลยล่ะค่ะ เพื่อเลี้ยงผีปู่ย่าหรือว่าผีบรรพบุรุษนั่นเองค่ะ โดยเป็นการปลูกข้าวใหม่เพื่อเส้นบูชาบรรพบุรุษค่ะ นอกจากนี้แล้วยังมีอีกหนึ่งวัฒนธรรมที่มีการสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือ การทอผ้า การปักผ้าค่ะ ซึ่งไม่ใช่แค่ชาวมงเท่านั้นนะคะ ชาวพื้นราบอย่างเราเองก็นิยมชมชอบหาซื้อผ้าม้งมาสวมใส่กันโดยทั่วไป ด้วยลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากกลุ่มชาติพันธุ์ทั่วไปค่ะ ครับอันนี้เรียกว่านาอะไรครับ นาขั้นบันไดค่ะ นาขั้นบันไดอะครับอ๋อที่เขาปลูกตามไหลเขาใช่ไหมครับค่ะอืมแล้วปีหนึ่งเนี่ย ปลูกกี่ครั้งครับ ครั้งเดียวค่ะ เก็บเกี่ยวครั้งเดียวค่ะอ๋อแล้วเริ่มปลูกตอนเดือนไหนครับ ผมจะรักฎะค่ะกรกฎาเก็บเกี่ยวเดือนีหน่อยเดือนนี้ที่ติดจิตจานี่แหละค่ะโหอย่างนี้ห้าเดือนก็เก็บได้แล้วครับค่ะ ก็ครึ่งปีแล้วข้าวข้าวพันนี้พิเศษกว่ากว่าพันอื่นยังไงครับ มันทนแรงค่ะทนแรงใช้น้ำน้อยอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรแล้วเนี่ยครับ มีอาชีพอื่นที่ทำอยู่อีกไหมครับมีค่ะมีอะไรบ้างครับทอผ้าแล้วก็เย็บผ้าค่ะทอผ้าเย็บผ้า เป็นปากของลายเจ้าเขาค่ะอ๋อเสื้อที่ใส่อยู่อันนี้ด้วยหรือเปล่าครับ อ๋อเป็นลายเฉพาะเลยนะครับ แล้วลายเสื้อของผู้หญิงกับผู้ชายต่างกันไหมครับ ลายผ้าปากนี่เหมือนกันก็ได้แต่ว่าแตกต่างตรงที่ทรงเสื้อค่ะอ๋อแต่ลายสีเหมือนกันลายเดียวกันได้ค่ะแล้วส่วนใหญ่เขาใส่ในงานพิธีหรือว่าใส่ทั่วไปในชีวิตประจำวันนะครับ มันเสื้อ่วนใหญ่จะใส่ในงานพิธีค่ะก็มากกว่านี่ครับค่ะแล้วมีชื่อเรียกเฉพาะไหมครับเสื้อชุดของชาวเผ่ามีครับเรียกว่าอย่างนี้มีชุดเพราะว่า ชื่อเรียกเสื้อสั้นอะไรอย่างเงี้ยนะเสื้อสั้นเสื้อสั้นครับอ๋อแล้วของเสื้อผู้หญิงครับ ชื่อเดียวกัน ไม่ใช่ครับเพราะชื่อเรียกว่า อันนี้เขาเขาจะเรียกว่าแบบทรงของผู้หญิงแล้วก็อันนี้ของแบบทรงของผู้ชายอ๋อไม่มีชื่อเฉพาะใยก็มีสองอย่างมียาวกับสั้นนะครับอ๋อมียาวกับสั้นมีก็มีอ๋ออย่างที่เห็นถ้าดูจริงๆจะเป็น ครึ่งตัวบน่เหนือเหนือสะดือขึ้นไปคถ้ายาวนี่คือจะยาวเสมอเสมอเอวตัวที่ของผู้ชายตัวที่ยาวมันจะเป็นเสื้อคอเชิ้ตยาวเลย อย่างกางเกงก็เหมือนกันเป็นเฉพาะลายเฉพาะของของเผ่าแล้วอย่างเหรียญที่ห้อยนี้มีความหมายไหมครับผม มีครับ เพื่อประดับให้มันสวยขึ้น ให้ความสวยงามให้ความสวยงามเกี่ยวกับ เสื้อแล้วตัวบุคคลนะครับเหรียญทำจากอะไรครับเออเป็นของชนเผ่าเองเลยไหมครับเหรียญก็มีสองอย่างมีทั้งเหรียญแท้ แล้วก็เหรียญปลอมครับ เหรียญปลอมแท้นี่ก็จะงามนานกว่าก็จะเป็นเงาไม่ดไม่ดำครับครับ แล้วลายลายของเหรียญนี่คือมีมีความหมายไหมครับ อืมันก็มีอยู่ครับ เป็นเหรียญของประเทศนอกซึ่งก็จะใช้อย่างนี้กันทุกคน ใช่ครับ แทบจะทุกคนถ้าว่าหน้าที่เป็นปีใหม่หรือว่าหน้ามีงานก็จะใส่อย่างนี้อ๋อครับ แล้วคือเอาหามาจากไหนครับเหรียญพวกนี้เหรียญนี้มีคนมาขายครับ มีคนมาขายเราก็ซื้อมาเป็นเครื่องประดับใช่ครับ แล้วลายตรงกางเกงครับ มีความหมายไหมครับมีครับหมายเพราะว่าเป็นาลายแบบว่าคล้ายๆเป็นผ้าขาวม้าอะไรเงี้ยไหมแต่ก่อนอเหมือนคนไทยที่มีลายผ้าขาวม้า แต่ชาวมงงก็ส่งข้างหน้าให้มันงามดูงามครับม เหมือนทำให้กางเกงดูสวยงามขึ้นใช่ครับซึ่งก็จะมีหลาย ๆ ลายใช่ไหมหครับลายลายครับอ๋อในนี้คือลายเฉพาะก็มีแบบตรงก็มีครับ นี่นี่เป็นลายเฉพาะของชนเผ่าเองหรือเปล่าใช่ครับด้วยนะครับครับแล้วนี้ทอกันเองปักด้วยมือของตัวเองครับ ปักด้วยมือครับและอย่างของผู้หญิงก็เหมือนกันใช่ครับก็จะเป็นลายเฉพาะของผู้หญิงครับครับอ๋อซึ่งถ้าใคร ใส่ลายนี้ก็จะรู้เลยเป็นผู้หญิงผู้ชายแยกแน่นอนไม่ได้ครับแน่นอนไม่ได้นี่นะผู้หญิงมันต้องใส่แบบนี้แล้วก็ผู้ชายมันต้องใส่แบบนี้ครับถ้างเป็นยาวอย่างนี้ก็คือของผู้หญิงคนละทรงกันด้วยครับของผู้หญิงจะเป็นสี่เหลี่ยมครับนยาวยาวกว่าของผู้ชาย ถ้าเป็นของผู้ชายจะเป็นสั้นสั้นนะครับสั้นแล้วก็เป็นแหลมแหลมแหลม สมอก็มีเสมอก็มีสั้นกว่า อ๋อ แต่สั้นกว่าสั้นกว่าแล้วสำหรับคนที่แต่งงานแล้วกับยังไม่แต่งงานใส่เสื้อเหมือนกันไหมครับ ก็เหมือนกันอยู่เหมือนกัน ใส่ทั่วไปได้แต่เป็นคนที่แต่งงานแล้วไม่ได้แต่งก็เป็นโสดก็แล้วแต่ ก็ใส่เหมือนกัน ไม่รู้มองไม่ออก มองไม่ออกครับ แล้วฉันจะพาเธอออกไปด้วยกัน ให้ได้รู้ได้พบได้เจอ ราวดีๆอีกฟ้าฟ้ายังมีมากมาย แล้วฉันจะพาเธอไปกอดสายลม ให้เธอหนีไปจากความวุ่นวาย ไม่ต้องคิดอะไร จำฉันมาไปด้วยกัน